สำหรับประโยค你有您的预定凭证吗แปลว่า คุณมีใบจองล่วงหน้าเป็นหลักฐานไหมคำว่า您แปลว่า คุณคำว่า有แปลว่า มีคำว่า的แปลว่า ของคำว่า预定แปลว่า จองล่วงหน้าคำว่า凭证แปลว่า หลักฐาน ว่ามะแปลว่าไหม สำหรับประโยค当然在这里แปลว่า แน่นอน นี่ครับคำว่า当然แปลว่าแน่นอนคำว่า在这里แปลว่าอยู่ตรงนี้